สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะ เมื่อตรวจสอบดูเอกสารเรียบร้อยแล้ว พร้อมในการสั่งพิมพ์นะคะ ก็สามารถเรียกใช้คำสั่งนะคะการพิมพ์ได้นะคะ โดยใช้คำสั่งที่แท็บไฟล์นะคะ เลือกคำสั่ง print ค่ะ ในส่วนของการพิมพ์นะคะ ในส่วนแรกนะคะ จำนวน Copy นะคะก็คือกำหนดจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์นะคะในช่อง Copy นะคะในกรณีที่ต้องการพิมพ์เอกสารออกหลายชุดนะคะ เราก็กำหนดลงไปนะคะ การเลือกเครื่องพิมพ์นะคะในส่วนของ Printer นะคะจะแสดงรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ค่ะ ในส่วนของการตั้งค่า Setting นะคะ ก็จะมีนะคะในส่วนของ print active sheet นะคะก็คือพิมพ์ที่ชีตปัจจุบันนะคะ print นะคะ entry workbook ก็คือการพิมพ์ทั้ง workbook นะคะแล้วก็ print selection นะคะก็คือการพิมพ์เฉพาะกลุ่มเซลล์ที่เลือกนะคะในส่วนถัดมานะคะเพจก็คือการใส่นะคะหมายเลข หน้านะคะที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะอย่างเช่นนะคะเราต้องการพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะเราก็ใส่หนึ่งทูหนึ่งนะคะในส่วนถัดไปนะคะ collected นะคะก็คือการจัดเรียงชุดเอกสารนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเลือกนะคะ การเลือกการวางแนวของกระดาษนะคะว่าจะให้เป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะ การกำหนดขนาดกระดาษนะคะหรือว่าไซส์นะคะแล้วก็นะคะการกำหนดในส่วนอื่นนะคะขนาดของวุกชีตนะคะเมื่อเราทำการกำหนด นะคะค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกที่ print นะคะก็จะทำการสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องปริ้นนะคะที่เราต่อพ่วงอยู่ค่ะ